400นะเย้ย เฮ้ยเฮียอะไรอ่ะกด3ทีป่ะสองสามทีเอง เอาละกูไปละวายมา 2 กูไม่ต้องทนกันด้วยนะ กลับไปอยู่มวยไทยนะ ในช่องพี่เสือ สล็อตนะ ทุนเรามาที่หมื่นเก้าร้อยสามสิบแปดบาท แม่งกูไม่กดประเมินร้อยพอดีไปวะ มาเราจัดที่ 400นะ จัดมวยไทย แชมเปี้ยนกันหน่อย แตกดีนะ เกมนี้ผมเล่นชอบโคตรชอบเล่นนะ หมุนมันจัด400นะเยนะเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะ เฮ้ยคุณผู้ชมเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยเสียงนะคอมมาเนี่ยไอ้เหี้ยเสียงสาวโคตรมัน เฮ้ยกดสามทีป่ะสองสามทีเอง เอาละกูไปละวายมาสองเอาวิวายมาสวยแต่รายจ่ายยังไม่ดีเท่าไหร่นะ ขออีกมาอีกตัวนึงครับ แถวสามไอ้ยายังไม่สวยครับ เชี่ยวไวมากเข้าไวมากกูงงมาก มาอีกมาก่อนมาก่อนมาก่อนมาก่อนกูงงมากมาอีกตัวหนึ่งโอ้ยมึงมาแถวสามสี่นุ่มกำไรเรามาหลอดที่ห้าพันแล้วนะ โอ้โหมาสองตัวครับ ไอแดง โอ้โหเชี่ยบอกเลยหมื่นพันมาแล้วอีกสองสามอุนเอาแล้วมึงบอกเลยกูได้เลิกไวโอ้ยไม่แพงอะดิอีกสองอุนครับอีกสองอุนครับโอ้โหกูให้เลยหมื่นห้าอุ้ยหมื่นเดียวกู้โหมัวไปเรื่อยอุ้ยเฮ็ดแมมอุ้ยขอโทษนะครับอุ้ยขอไปนะครับอย่ามปนนะเฮียเฮียสามหมื่นสี่ กดสามทีติดสกัตเตอร์เฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยกำไมมาสามหมื่นสี่แล้วนะสามหมื่นสามอ่ะเราเอามาหมื่นเก้าร้อยแล้วกันเราตีไปเฮียกูคอแห้งเลยกูคอแห้งเลยในน้ำไว้เวนเฮียกูอยากเลิกมากกูอยากเลิกมากตอนเนี้ยนิ้วกูกดแต่กูอยากเลิกมากแต่คลิปมันไวไปว่ะไม่สะใจว่ะเดี๋ยวแบบ คนดูบอกไอ้ป๊อตมึงได้แล้วมึงหนีเหรออะไรเงี้ยไม่เอาเสียสักสี่ไปต่อแล้วกันไปเราใช้กำไรเล่นนะสามหมื่นหกได้อยู่ ยังไงผมว่ารอบนี้น่าจะดีนะปกติพจีเวลาเข้าสกัตเตอร์ไวอย่างเงี้ยคือแม่งเกลือนะแต่แม่งรอบนี้มันได้ ว่ะอย่างว่าเราเข้าเบ็ดเข้าสี่ร้อยนะสี่ร้อยคือเยอะเยี่ยเลยนะฮัลโหลไวครับแถวสองกางเกงอ่ะได้อยู่รู้สึก หมุนนอกเอื่อยวะ ปกติหมุนนอกมันนะ แบบเพี้ยปะเพี้ยปะต่อยกันซัดกันนัวนะเริ่มไหลเฮ้ยเริ่มไหลกูเบาเบ็ดก่อนดีไหมวะ แต่เรากำลังมีกำไรอยู่สองหมื่นกำไรอยู่สองหมื่นนะมันไม่แย่นะมันสูบดิช่วงมันเริ่มมาเริ่มมาเริ่มสูบไปดิเลยไปก่อนครับใจเย็น เลยออาไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เวทเอาละสองหมื่นห้าลงมาแล้วครับ ขออีกทีนึงแล้วกันมาสเกตเตอร์ เข้าโบนัสทีเดียวกำไรมาเท่าไหร่ผมเลิก ถ้ามันเข้านะ ถ้าไม่เข้ากูก็จะกดแม่งให้หมดกำไรให้หมดแม่งเลย ถือว่าเราเล่นมันันกับอะไรนะ อ้าอู้กางเกงมวย เฮียอัดเป็ดแม่งเลยกูโมโหละอย่าแอมเอาเว้ยหนึ่งพันหมื่นหกหมื่นห้าครับแล้วเฮ้ยกำไรกูกำไรกู อัดต้องอัดเฮียเอ้ยหมื่นไปแล้วเท่าทุนแล้วเฮีย โอ้ย กูใจเต้น ทุกคนไม่ควรท ตามนะแบบนี้ไม่ควรทำตามนะเฮียหมดว่ะสงสัยได้หมดว่ะคุณผู้ชมเออดอกกี้สองพันถือว่าต่อยุคว้ยสวยๆของสวยๆเท่าไหร่ดูไม่เยอะ มีเคหมื่นร้อยได้อยู่ได้อยู่ ต่อชีวิต อุ้ยวายมาเอ้ยสี่พันครับ ยัดดอกละหมื่นเอ้ย ยัดดอกละพันไอเวนผู้ผิดอ่าเราเราเท่าทุนตอนนี้ ใช่เหรอจะกูเล่นมาเวนเอ้ยไม่น่าโลภเลยว่ะ ศักดิ์ศรีมันขับคอว่ะน้องๆห้าพันครับตอนนี้ที่เหลือที่เอออูสกัตเตอร์นั่นไงเอาละมึงเบ็ดพันหนึ่งเข้ากัตเตอร์ไอ้เฮียหมื่นทุนหมื่นเดียวนะเอาละมึงเอาละมึงเฮ้ยวายอ่ะเฮ้ยตลกกูปะเนี่ยมึงมึงกวนตีนกูละวายมาก่อนตัวเดียวสองตัวโอเคโอ้ยคุยเอ้ยคุยทอง วางไปอีกตัวนึง โอ้ตัวเดียวเองอ่ะ โอ้ยหมื่นสี่เยอะอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแปดพันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย สี่พันนี่กูจะอุ้ยเฮียอะไรดอกท้ายครับเอาละวางไปตัวนึง ขอแถวสี่เพื่อแถวเฮียอะไรก็ได้มาเถอะเลิก กูเลิก กูเลิก กูไม่เล่น เอามาตีไปหมื่น เราทุนมาหมื่นเก้าร้อยนะวันนั้น กำไรสามหมื่นสามหมื่นสามอ่ะฮัลโหลเลิกถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ พี่เสือเลยนะ นะกูเบสกูเบสกูเบสเป็นไงละมึงสี่หมื่นหนึ่งจัดไปดีไอ้เวนสี่หมื่นสี่เอายังไงกู เจอกัน